ายสองแถวเลยเพื่อนเอ้ยมาอีกโอ้โหหัวใจกับโพดัมา อืมมะพร้าวกับดอกจิกมาอีกโอ้โหช็อตนี้น่าจะเอาเรื่องนะ อืมรามไม่ยืนเพื่อนเอ้ยสแคตเตอร์มาสองแล้วด้วยสแคตเตอร์มาแล้วสองเลยเพื่อนเอ้ยว่ายังไงือนคำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปี ขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำ ต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสปิสัีกันอีกเช่นเคยนะครับนะมาอีกครั้งแล้วกับเกมนี้นะเพื่อนๆนะชอบมากเลยกับฮาวายเอ็นทิกินะครับผมกับทุน 450นะเพื่อนๆนะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ มามามาเอาเรื่องเอาใช้กันหน่อยครับวันนี้เปิดหัวเบาๆนะเพื่อนๆนะเอาสักนิดสักหน่อยนะครับผมแล้วค่อยเป็นหนักๆหลังๆนะเพื่อนมาเริ่มกันเลยครับผมสักเท่าไหร่ดี เบาๆไปก่อนสักสามสิบแล้วกันเอาสามสิบแหละสามสิบแหละนะเปิดเทอร์โบไปด้วยเพื่อนปลาออโต้ไปสิบครั้ง มาปึ๊บปึ๊บเงียบกิ๊บอืโอ้ยเดี๋ยวจะไม่เข้ามาอีกเออต้องนี้ต้องนี้หนัก ๆ ขอหนัก ๆ เออ มันต้องงี้โอ้โหเกือบหมดเพื่อนๆโอ้โหเต็มช่องไปแล้วเต็มคาราเบลโอ้โหวิ่งเพื่อนๆเอ้ยมาอีกไหมจบนี้เอาเรื่องเอาเรื่อง เท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่สองพันห้ามาเลยไปอีกสองเปิดไปไวอย่างแท้เลยอะมาเพิ่มขป้นสักนิดสักหน่อยนะเพื่อนนะเจ็ดสิบแล้วกันนะครับผมไปออโต้ไปสามสิบเปิดมา ไปเร็วๆไปไวเลยวันนี้เทอร์โบตาจะไหลไม่เข้าอีกแล้วมาสักหน่อยมาสักหน่อยยี่สิบเปิดไปแล้วโอ้โหไม่เข้าเลยเพื่อนอื้อมาแหมนึกว่าจะไม่มาให้นะมาอูู้่สับปะรดกับหัวใจมาดิอือสับปะรดมาอีกแล้วไหนเนียว มามา เข้าหลามมาดอกกันชันมาดอกกันชันมาขอบโพดำแถวสองแหมนะมาแต่ไม่ครบนะ ไม่มีตัวเชื่อมแถวกลางแล้วเสียดายเพื่อน ท่าไหร่ครับฉันนี้หกพันครับผมหกพันเก้าไปกันต่อครับไปกันต่ออืมอืมอืมโอ้ยเหลือแปดเปิดเจ็ดเปิด ว่ายังไงรัตนาอู้ยฟีสปิดมาพอดีโอ้โหขนลุกขนพองเพื่อนเลย มาแบบเผลอๆ ไปกันต่อครับอืมอืมไม่เข้านะ ไม่เข้าเลยไปเลยแปดเปิดละ เอ้ามาไอ้หน้ากากมาหนึ่งชุดแล้วอาจารย์มาหนึ่งชุด อะไรอีกหัวใจมาโบดำไม่มาแล้วไม่มีตัวเชื่อมเลยเพื่อนผมไม่เข้า เออดอกอัญชันมานั่นไง มาแล้วครับผม มาแล้วครับ อืมก็รามมา อะไรอีก อืใส่กระเตอร์มันเอาได้หน้ากากด้วย ว่ายังไง ไปสิครับ ตรงนี้มาอีกสองมันเจ็ดครับผมไปกันต่อไปกันต่อไปไงอืมสับปะรดมาแล้วนะ หน้ากากสิเด็ดมะพร้าวอ่อนนั้นมานะ หน้ากากมาครับผม โอ้โหเต็มคาราเบลจัดนี้ดอกกัญชันมาอีก ดอกมะลิมาอืมมะลิไม่มาแต่ดอกจิกมานะ อืดอกนี้มาอีกเท่าไหร่ครับเลย อีกหกพันโอ้โหมีแตกสองหมื่นแน่ๆวันนี้มีสองหมื่นแน่ๆนะครับ นี่อย่าเพิ่งหายดิอย่าเพิ่งหายมานากากนาโอ้โหมา มานากากมา อืมมาให้แค่ช็อตเดียวนั่นเพื่อนนะแต่ก็ไปพันหนึ่งร้อยี่สิบนั่นเพื่อนเอาเรื่องอยู่ หัวใจมาละ อืมมา มา อืมมาให้แค่ช็อตเดียวอีกละมาอีกอืมเปิดสุดท้ายแล้วเพื่อน โอ้โห ไม่เข้าอะไรเลยนะบทสุดท้ายไม่ให้นั่นเมื่อนะพแต่ช็อตนี้บวกมาเท่าไหร่ครับผมอืมหนึ่งหมื่นครับเพื่อนๆรางวัลก็ตัวรับกันเป็นเลยครับผม มาหมดยังไวผมว่าผมเล่นธรรมดาดีกว่านะ ไปไวซะเหลือเกินมามาจัดหนักๆไป สปอยยี่ไปเลยนั้นวันะเอาไปสิเปิดครับผมสิเปิดนี้เรามารุนกัน จะได้แจมๆไหม จะได้แจมๆไหม ขอแบบจำๆหน่อยสิสแกตเตอร์มาหลอนดอกอันชันมากเดือโวยสองแถวเลยไปเลยมาอีกโอ้โหหัวใจกับโรดำมา อืมาพร้าวกับดอกติกมาอีกโอ้โหช็อตนี้น่าจะเอาเรื่องนะรามไม่ขึ้นเพื่อนเลยสแกตเตอร์มาสองแล้วด้วยสแกตเตอร์มาแล้วสองเดอนเพื่อนเลยว่ายังไงรัตนาจะให้หรือเปล่านี้สแกตเตอร์ไม่มาแต่หน้ากากมาก่อนนะ ดอกอันชัน ดอกอันชันสแกตเตอร์ด้วยโอ้โหลุ้นอะไรไปหมดเพื่อนว่ายังไง ว่ายังไงไม่มาโอ้ยสแคตเตอร์ไม่เข้านั้นเลยนะไม่น่าเสียดายแต่ช็อตนี้บวกมาโอ้โหเก้าพันหกครับผมแตกไปแล้วสองหมื่นไปอีกสี่เปิดเพื่อเรามารุ้นกันมาอีกสักหน่อยมาอีกสักหน่อยแหมไม่เข้าเลยมาพาวมาในชุดอีกสักสิบเปิดนั้นเมื่อน้ำมันไส้ด้วยความหมันไส้นะอีกสักสิบเปิดนั้นเมื่อนะ มาหน่อยสิมาหน่อยสิสิเปิดนี้ขอหน่อยไม่เข้าเลยสักแค่เอ้ามามามาขออีกสักชุดใหญ่ๆหน่อยสักชุดใหญ่ๆหน่อยเออนั่นแหละ มาอีกอือโอ้ยเอาดิเอาดิอือมาอู้ดอกกันชันมาหน้ากากขอหน้ากากแถวสามอือหน้ากากมาแต่คนละสีน่าเสียดายไปเลยเอาอีกโอ้ได้ไปอีกหมื่นหนึ่งเพื่อนเอ้ยเอาเอาเรื่องเอาเรื่อง ออ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ้โหน้ากากมาหน้ากากกับพ่อรามอีกโอ้โหเต็มคาราเบลไปอย่างงี้โพดำมาอีกอ่อคันชั้น่อคันชั้นแถวแรกมาจริงด้วยมาเลยเอาเรื่องเอาเรื่องมาอยากได้ไปต่ออีกสี่เปิดโอ้หมดซะแล้วเนอะเลยช็อตนี้บอกไปโอ้ยหนึ่งหมื่นโอ้โหครึ่งแสนดิพี่พี่น้องเอ้ยครึ่งแสนไปดิ ันดีกว่านะเพื่อนๆนะหมดถึงเท่านี้แหละโอเคนะครับผมเดี๋ยวไป๊รีหน้าเกมกันนิดนึงนะทุน4านะบวกมา4มื่นหกนะเอาเดี๋ยวถอนไปเลยแล้วกัน นะเพื่อนๆนะเกมหาว่าเอียนทิกกินี่เขาเอาเรื่องนะเพื่อนนะส่หมื่นหกนะครับผมสองร้อยโอเค ถอนไปเลยจ้า